นี่อามคะ เดี๋ยวเราถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างกันไหม เป็นเห็นมีร้านมาเปิดใหม่แถวนี้นะคะ เขาขึ้นป้ายโฆษณาว่ากุ้งอ่ะตัวใหญ่มาก เป็ดนะจะกินกุ้งให้หนำใจไปเลย นี่ดีสิครับพี่เป็ดมาชวนแบบนี้แสดงว่าพี่เป็ดอยากเป็นเจ้ามือใช่ไหมล่ะครับนี่เอ่มเงินเดือนอาร์มเนี่ยเยอะก็เป็ดอีกนะคะ แต่ในฐานะที่เป็นคนชวนเอาเป็นว่าจะแกะเปลือกกุ้งให้กันแล้วกัน อืมก็ยังดีนะครับ อืมแต่พี่เป็ดรู้ไหมครับว่าไอ้เปลือกกุ้งเนี่ยมันมีค่าอย่าทิ้งเชียวนะครับฮะทำไมอะคะเปลือกกุ้งเนี่ยมี SMS ส่งไปชิงโชคได้เหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เป็ดแต่เปลือกกุ้งที่ผมว่ามีค่าเนี่ยก็เพราะว่านักวิจัยไทยเนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นนาโนไคโตซานวัสดุมหัศจรรย์ สกัดได้จากเปลือกแข็งของกุ้งแล้วก็กระดองปูครับ นักวิจัยนาโนเทคสวทช ได้พัฒนาวัสดุไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซานให้อยู่ในรูปอนุภาคขนาดนาโนเมตร และมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม คือสามารถละลายน้ำได้ดี และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ด้วยวิธีที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้หลายด้าน โดยเฉพาะในทางการแพทย์และเภสัชที่ใช้สำหรับห่อหุ้มและนำส่งสารต่างๆ ช่วยเพิ่มการละลายน้ำเพิ่มการออกฤทธิ์ เพิ่มความคงตัว เพิ่มการซึมผ่านเข้าเซลล์ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านี้ให้บำบัดรักษา และป้องกันโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่องสำอาง อาหาร เกษตร สิ่งทอ ประมงและอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย จากคุณประโยชน์มากมายของนาโนไคโตซานนี้ทำให้ดรวรายุทธสะโจมแสงผู้วิจัย ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช2558 ค่ะ ว้าวว้าวว้าว โห คุณสมบัติของเจ้าไขโตซาเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยนะคะ แทบไม่น่าเชื่อว่าจากเปลือกกุ้ง หรือกระดองปูที่ดูเหมือนเป็นขยะไม่มีคุณค่า แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นักวิจัยไทยของเราเนี่ยเก่งมาก ๆ เลยนะครับ ที่สามารถพัฒนางานวิจัยนี้ขึ้นมาได้ นอกจากจะกำจัดของเหลือจากการบริโภคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ด้วยนะครับ wow. เดี๋ยวเย็นนี้กินกุ้งนะคะ เป็ดจะกินทั้งเปลือกไปเลย จะได้ไขโตซาเยอะค่ะ พี่เป็ดเข้าใจผิด แล้วนะครับไคโตซานเนี่ยไม่ใช่ได้รับโดยตรงจากการรับประทานเปลือกกุ้งนะครับ ต้องมาผ่านกระบวนการสกัดทางวิทยาศาสตร์อีกหลายขั้นตอนเลยครับโอ้ยดีนะคะเนี่ยที่อาร์มเตือนก่อนเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะ แต่ว่าแต่มันก็น่าลองกินกันนะทอดให้กรอบก็อร่อยสุดๆเพื่เลอยจะได้ประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 025648000 หรือที่ Facebook NASDA สวทชครับ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์ กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้อง ว้าว ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ ว้าว วิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ